องนะเสือแบบนี้ก็จัดไปเลยสิ จะไปรออะไรอ่ะสิบหมุนนะ ไปส่วนนี้ของ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 เกมนี้สามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะสำหรับเบ็ดที่ถูกที่สุด สำหรับเกมนี้ก็จะเป็น 1 บาทนะเบ็ดที่สูงที่สุดก็จะเป็น 2,000นะขยันไปที่เบ็ดยี่สิบนะ ไปสามสิบหมุนก่อนเลย เปิดโทโบยัดไปเลยครับ ไปอืมตรงนี้ยี่สิบมาแล้วเงียบเลยโอ้โหอะไรวะน่าอืมตรงนี้สามสิบสอง ดอกเพิ่มอีกยี่สิบยังไงอุ้ยอยตรงนี้แซมวิสสามสิบหัวใจมาไปดิเบอร์เกอร์สี่สิบดอกนี้ ไหลไปดิ โอ้ยคูณสองหนึ่งร้อยสิบแปดคูณสองนะสองร้อยสามสิบหกนะตาย เฮ้ยกาแฟยังไงไหลไหมโอ้โหไหลวะน่ะโอ้โหโอ้กาแฟคูณสองนะสี่สิบนะ หมดละขออนุญาตไปที่แมทสามสิบนะ ห้าสิบหมุนไปเลยปิดเทอร์โบก่อนปิดเทอร์โบก่อน้ยตรงนี้ อือหือคูณห้าคูณห้าเข้าไปสองร้อยยี่สิบห้านะโหแซนวิชเจ็ดสิบห้าตรงนี้มีเปล่าคูณสามนะ สี่สิบห้าคูณสามสองร้อยยี่สิบห้านะเฮ้ย เฮ้ยืหืมหลังนี้มีอีกเปล่าโอ้โหอืมมามาโอ้โหเบอร์เกอร์หลังนี้ยังไงโอ้โหไหลต่อไหลต่อไหลแล้ว ไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้วคูณสองนะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคูณสองนะได้สองร้อยยี่สิบสองนะอืหืมตรงนี้โอ้โหเงียบเลย เอ้ยเงียบเหงาจังเลยวะเฮ้ย มาสักทียังไงอืมไหลไปแล้ว มีอีกเปล่าอุยตรงนี้นึกว่าจะมาสวยๆไปยังไงตรงนี้มาแล้วไหลไป มีอีกเปล่า มีอีกเปล่า ขออนุญาตเปิดเทอร์โบนะเงียบเหงาเลยเกินนะไปนั่นแน่เปิดเทอร์โบได้เรื่องเลยยังไง ไหลไปแล้ว ไหลไปอีกแล้ว ไหลไปอีกแล้วครับ เปิดเทอร์โบมาได้เรื่องครับคูณสองห้าสิบเจ็ดคูณสองได้ร้อยสิบสี่นะเฮ้ยไปไปตรงนี้เต็มกระดานโอ้โหคูณคูณแปดนะร้อยสิบเอ็ดคูณแปดนะ เป็นละวันก้อนโต 888นะอืมตรงนี้ ชุ่มฉ่ำเลย ไป ไปอีก ไปตรงนี้เต็มเต็มคูณห้านะร้อยสี่เป็นคูณานะเป็นละวันก้อนโต705บาทนะไปต่อไปกันต่อไปกันต่อ อืมกาแฟ ผังเริ่มมาดีแล้วผังเริ่มมาดีแล้วไหลไปลูกไหลไปอืมนี่ไหลเว้ยมีอีกเปล่ามีอีกเปล่าตรงนี้เจ็ดสิบห้าเต็มเต็มคูณสองแล้วเจ็ดสิบแปดคูณสองได้ร้อยห้าสิบหกนะตรงนี้ล้างมาแล้วโอ้โหนึกว่าจะไหลต่อนะไหลต่อได้เรื่องเนี้ยโอ้โหสี่สิบห้าไง แกเตอร์สองตัวแล้ว ตึงตึงตึงยังไม่ลุ้นต่อมาลงมาเถอะมีหลงนะไปโอ้ไหลแล้ว ไหลแล้วแบบนี้ไหลแล้ว ไหลแล้ว ไหลแล้ว อืตรงนี้อืเสียดายอะไม่ไหลนะ หมดแล้วโอ้ย ขออนุญาตเปลี่ยนเบ็ดนะขอไปไปที่เบ็ดห้าสิบเลยนะเป็นห้าสิบซื้อเท่าไหร่สามพันห้าเลยครับขออนุญาตไปที่สามสิบหมุนกันนะ เบ็ดห้าสิบนะ เปิดเทอร์โบยัดไปเลยนะ ไปมาไปห้าสิบนะดอกนี้นะ เอาดอกนี้แซนด์วิชเจ็ดสิบห้า โอ้โหเสียดายถ้าไหลต่อนะได้เรื่องไปไปไหลไปก่อน นั่นแหละ มีเปล่าลงมาอีกลงมาอีกสิบคูณสี่นะได้สี่สิบนะเสียดายนะเมื่อกี้นะดูตดงนี้ยี่สิบห้าครับดูกาแฟห้าสิบอหมูจิบเจ็ดสิบห้า โอ้ยร้อยห้าสิบคูณแปดนะเงินรางวัลก็โตนะหนึ่งพันสองร้อยนะไปไปเชิบโอ้สแกตเตอร์สองตัวแล้วยังไงจะหลอกกันเลย ไปไหลแล้ว ไหลแล้วแบบนี้ไหลแล้วแบบนี้ ไหลแล้วแบบนี้ อืคูณเท่าไหร่สามร้อยห้าคูณแปด้วโอ้โหสองพันสี่ร้อยสี่สิบนะเงินรางวัลซูเปอร์เมกานะโอ้โหไปได้เรื่องเลยครับเปิดเทอร์โบได้เรื่องเลย ตรงนี้เต็มๆลงไปเปล่าตรงนี้ อื ไหลแล้ว แบบนี้ไหลแล้วโอ้โหนึกว่าจะไหลอีกครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าคูณหกนะหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบนะหมดแล้วเหรอแกตเตอร์ซื้อสามพันห้าเหรอเฮ้ยสามพันเจ็ดสแกตเตอร์ซื้อสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเหรอน่าสนใจนะขอล้างก่อนขอล้างก่อนล้างหน้าเสือก่อน หูยอืมหืมโอ้ยสองร้อยเจ็ดสิบห้าคูณสี่นะ โอ้โหแนละวันก็ตัวหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะเอ๊ล้างหน้าเสียแบบนี้ ก็จัดไปเลยสิ จะไปรออะไรอ่ะ สิบหมุนนะไปอืม ไหลไป ไหลไปดิอูดอกตรงนี้สองร้อยห้าสิบโอ้โหตรงนี้สามร้อยเจ็ดสิบห้าเต็มเต็มครับหกร้อยยี่สิบห้าคูณเก้าครับ โอ้โหห้าพันหกร้อยยี่สิบห้านะ โอ้โหชุดใหญ่จริงๆเลยอ่ะโอ้โห มาว่ะ มันมาว่ะ ไหลไปลูก ไหลไปลูก ไหลไป หนึ่งร้อยสิบบาทคูณ เท่าไหร่นะเมื่อกี้นะคูณหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบนะคูณสิบสามนะโอ้โหโอ้โหหลไปแปดสิบคูณสิบหกนะโอ้โหหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบนะโอ้สกิดเป็นโดนสกิดเป็นโดนเลยนะสามหมุนนะไปสิบคูณสิบเก้าร้อยเก้าสิบนะ กาแฟห้าสิบมาแล้วคูณยี่สิบสองนะห้าสิบคูณยี่สิบสองนะเงินรางวัลก้อนโตหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะ สุดท้ายไม่มาเลยอะเงินรางวัลรวมเก้าพันหกร้อยหกสิบห้านะนะผมว่า ผมคงต้องโมบอลละต้องไปละแตกไม่เยอะ ก็ใครอยากให้ผมทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์มาบอกผมได้นะ ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะ ฝากกดติดตามกดไลค์ กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะ วันนี้นักปั่นสล็อตมือหนึ่งต้องขอตัวไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ